เดี๋ยวเขาลองมาย่ำเบิงว่าเวลาตีหนึ่งมันดีหรือบอเออ เพราะว่ามูนี่ง่วงนอนว่ะเมื่อวานนี่ย่างดีดเลยมูนี่ เป็นซึมๆเนาะมาดิมาดิโอ้โหยกมา สวยงาม โอ้โหยกมาอีก สวยงาม มาอีกร้อยหนึ่งสองร้อยเจ็ดสิบบาทไป เดี๋ยวปรับใหม่เลยดีกว่านะคะไม่จำเป็นต้องเป๊ะๆก็ได้เนาะ เออ เอาแค่ใกล้เคียง ตัวที่เขาจะปรับก็คือขึ้นได้เลยเนาะค่ะ โอ้โหแตกรอกเพียนแค่มาว่ามีตะโพกแล้วก็มีอย่างอีกตัวนึงอ่ะ แล้วก็ไว้อีก 2 แถวข้างหลังเนาะค่ะเพียนแค่เอาว่ะ เมกาวินแตกเนาะค่ะ840บาท โอ้โห เวลาตีหนึ่งเอาเรื่องว่ะเยสเคมาอีกแล้วมาดิมาดิมาดิ หยเอาเรื่องอยู่นะ ไปค่ะปรับไม่เขาก้อนค่ะเป็น 40 บาท โอเค ใส่สิบไม่ค่ะ เสือแม่งโคตรเอาอ่ะ เวลาตีหนึ่งโอเคได้ไว้สองตัวมาดิมาดิมาดิโอ้โหอย่าว่าเงียบ เดี๋ยวจะร้อยค่ะไปสิบไม่ แต่ว่าก็ถือว่าค่อนข้างที่จะขืนไว้เนาะค่ะ เออจาก2องไปหนึ่งพันเนี่ย ขึ้นไว้อีลีนะ โอ้โหมาว่ะ ได้สมค่ะ รอบนี้ได้สมอ่ะสวย สวย โอ้โหเต็มช่อง เอาเรื่องมาค่ะ 120 บาทคูณ10 ได้มาพันสองแล้วค่ะรอบนี้ โอ้โห พี่เสือโคตรแจกเวลาดีตีนึงแล้วค่ะ เท่าไหร่วะน่าจะพันเจ็ดโอเคพันเจ็ด อขอปรับไม่เล็กก็แล้วกันนะคะไปเท่าไหร่ว่า60บาทก็แล้วกันไปทิ้ไม่ค่ะมาดิมาดิเยาวาเยาวาโอ้โห ปรับไม่เราเงียบบ่เอา ปรับไม่เราเงียบเออส่มายังเงียบยังเงียบ โอ้โห ปรับไม่เราเงียบแล้วค่ะ ไปสิบไม่ ไปเออ ตะโพงมาวาย มาสมมา ตะโพงมาอีก เออ ยก มาสามร้อยปับไม่ลงเงียบนี่ไม่ค่อยดีเป็นไดนะ ออโต้สิบข้าง ค่ะ สวย ตะโพกค่ะมาแท้เออ มา อีกหกตัวโอเค มา อีกสี่ สวยงาม อีกตัวเดียวขอลอกละโอ้โหสวยงาม มาอยู่อ่ะ โอเคค่ะบวกมาอีก 3,000 บาทเนาะโอ้เอาเรื่องว่ะพี่เสือเวลาตีหนึ่งสำหรับคนที่ไปร้องเล่นเออเวลาตีหนึ่งนะคะดูนะแนะนำว่าเป็นช่วงเออตีหนึ่งสิบประมาณนี้เนาะเออไปขออนุญาตปั๊บไม่เนาะค่ะ ใส่ลอยหนึ่งเนาะสามพันสิบไม่ค่ะ หากว่าพอหาพันเขาจะใส่ 200 เนาะ แต่ว่าต้องหาพันเป๊ะๆก็ได้เอาแค่แบบใกล้เคียงอะจะ4,007 4,008ทั้งสี่ก็สามารถปรับได้เลยแล้วค่ะ โอเค ไว้ต้องสองตัวมาดิสมมาที่ล่ะ เออสมมาเยเคสมมาตัวสมได้หน่อยเนาะก่อนท้องมาดิก่อนท้อง ก่อนน้อง โอ้โห ยกมาห้าร้อยค่ะไปติดไหมมาดิมาดิโอ้โห โอ้โห โอ้โหเชี่ยอย่างเนี้ย สภาพ สภาพ โอ้โหสองพันไปค่ะอีกสิบไหมสมมาเหงาจัดเลยเตี้ยนไม่ลงเหงาเลยเนาะค่ะตั้งแต่หกสิบขึ้นมา โอเคสองมาสองมาอีก เออ ตะโพงมา สวยงาม เหลือพันธาเอง โอ้โหอย่าว่า เบิดดาบแค่อย่าเบิดนะ เออส่งมาอีก มาให้แน่สภาพ เออสวยงามโอ้โหขาดตัวเดียวเอียงวะเนี่ย โอ้โหเสียดายค่ะเมกาวินเข่า4,006โอ้โหหักเต็มช่องนะเบื้องว่ะ สภาพ ไปค่ะปรับไปก่อน โอ้โหใช่สองร้อยเอาจริงๆนะ หากเมื่อกี้สี่พันหกเข่าอีกตัวหนึ่งจะเป็นท้องก็ได้หรือจะเป็นตะโพกก็ได้เมื่อกี้อ่ะ น่าจะอาตีไปเลยว่าหาพันคูณสิบอ่ะหาหมื่นโอ้โหเสียดายว่ะ อย่างวะเนี่ยไปค่ะโอ้โห เริ่มเซ็งแล้ว โอเค สวยมาดิโอ้โหบอมไม้มึงสร้างกูบ่โอ้ไปหาสิบไม้ไม่เลยไม่เ่ยเฮ้ย สวยงาม เออสมมาค่ะสมมา โอเค โอเค อีกตัวเดียวขออีกวเดียว สวยงาม โอ้โหหกพันบาท มาแล้ววะ มาว่ะมาว่ะโอเคค่ะ บิ๊กวินเข่าหกพันบาทแปดพันเก้าไป ปรับไม่เล็กก็แล้วกัน เองสิบไม่ค่ะ ควัดดวงดิ สวย มาดิ มาดิ สวย สวย ไปค่ะ แตกหน่อย โคตรหน่อยเลยจาก 8,000หรือ 6,000 เนี่ยเขาจะโตในหน่อยแล้วค่ะ เบื้องวะโอ้โห ทองมาดิเนี่ย ก่อนทองมาดิโอ้โห สภาพเราจัด ไปค่ะสิบไม่เออก่อนท้องมาแปดพันเนาะค่ะก่อนท้อง เอาเรื่อง สวย โอเคก็เล่นได้เรื่อย ๆ เนาะค่ะแต่ว่าบ่ได้แตกกี่ชั่วโมงหวานว่ะมือนี้เนี่ยวันเนี้ยสมมาไว้มา สวย โอ้โห แต่งบ่ดีกับบ้าแล้ว โอเคค่ะ อีกซีโต โอ้โห สองรอบหมุนแค่สองรอบ เอาเรื่องว่ะ บวกไม่อีกหนึ่งมือสองพันบาทเนาะค่ะ โอ้โหสองหมื่นไปปั๊บไม่เอ่อสูเลยแปดร้อยบาทเนาะค่ะ ที่จริงแล้วมื่ควรที่จะเล่น เอ่อแปดร้อยบาทเนาะสองหมื่นเพราะว่ามันเบิดไว้ตัวหนูนายอยากร้องสู่เบิ้งอะมาดิ มาดิ เพราะว่าหมูวานไม่แตกโคตรดีเลย มันต้องมีฟุกเข่าคุ้นซิปแบบเอ่อแตกนอกบ้างแหละสวยงาม โอ้โหเฮ้ยหยกว่ะ เฮ้ย แต่ว่าหยกไม่ค่อยอยากหวังเท่าไหร่เพราะว่ามันเข่ายากที่หลีนะ เอาเอาเอาเอาตัวเดียวตัวเดียวสวยงาม โอ้โหยกเข่าเฮ้ย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 เออเขามีกิจกรรมแจกเทพจีเนาะค่ะ มาเดี๋ยวเรื่องในมื่อนี้หนูนะก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะ พอกันไม่คลิปหน้าเนาะสำหรับมื่อนี้ สวัสดีค่ะ